เวิร์กช็อปสร้างอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และแสดงผลทางจอภาพ บทเรียนนี้เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการสร้างอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และแสดงผลทางจอภาพ LCD โดยใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ และความชื้น DHT11 และจะทำการแสดงผลบนจอ LCD แบบ 2 แถว โดยใช้จอ LCD แบบใช้โมดูล LCD I2C เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้คือ 1. เพื่อทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ DHT11 ในการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้น 2. เพื่อสร้างระบบการแสดงผล อุณหภูมิและความชื้นให้ปรากฏทางจอภาพ LCD แบบสองแถว โดยให้มีการรายงานผลเป็นแบบปัจจุบัน อัปเดตตลอดเวลา 3. ฝึกปฏิบัติประกอบโครงงานและดัดแปลงโค้ดสำหรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพ LCD อุปกรณ์ที่ใช้ 1. แผ่นโปรโตบอร์ด 2. เซนเซอร์ DHT11 อาจจะเป็นแบบ 3 ขาหรือ 4 ขาก็ได้ 3. Arduino Uno R3 4. จอ LCD แบบแสดงผล 2 แถว ที่มีการเชื่อมต่อแบบ I2C ให้สังเกตว่า จะมีช่องต่อเพิ่มมาอีก 4 ขา คือ GND VCC SDA และ SCL 5. สายไฟ Jumper Wide การต่อเซนเซอร์ DHT11 กับบอร์ด Arduino ทำได้ดังนี้ ในขั้นตอนแรกจะเป็นการต่อเซนเซอร์ DHT11 กับบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino เพื่อทดสอบการทำงานของเซนเซอร์ DHT11 ว่าทำงานได้ ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และให้แสดงผลผ่านซีเรียลมอนิเตอร์ โดยจะต้อง ต่อวงจรตามภาพ ให้สังเกตขาของ DHT11 โดยที่ขาอาจจะมีทั้งแบบ 4 ขา และ 3 ขา แต่เราจะใช้งานจริง 3 ขา เฉพาะขาที่เขียนว่า GND VCC และ Data วิธีการต่อ ให้ต่อขา GND กับช่อง GND หรือ ground ต่อ VCC กับช่องจ่ายไฟ 5 โวลต์ของบอร์ด Arduino และต่อช่อง Data กับพินหมายเลข 7 โดยระยะห่างระหว่างตัว DHT11 กับบอร์ด Arduino ไม่ควรจะเกิน 20 เมตร เนื่องจากเซ็นเซอร์ DHT11 จะต้องใช้ไลบรารีเพิ่มเติม จึงต้องโหลดไลบรารีมาก่อน เพื่อให้อ่านค่าได้ครบทั้งการวัดอุณหภูมิและความชื้น วิธีการติดตั้ง DHT11 Library 1. ดาวน์โหลดไลบรารี ของอุปกรณ์นั้นๆ จากเว็บไซต์ของผู้ขาย หรือผู้ผลิต เพราะอุปกรณ์ชนิดเดียวกัน อาจมีการควบคุมโดยไลบรารีที่แตกต่างกัน หนทางที่ดีที่สุดก็คือใช้ไลบรารีจากผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง ซึ่งจะมีให้ดาวน์โหลด หรืออาจดาวน์โหลดที่ชุมชน www.github.com ซึ่งเป็นชุมชนการเผยแพร่รหัส และชุดคำสั่งลเวอรี่ขนาดใหญ่ แต่ต้องนำมาทดลองว่ามีความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ของเราหรือไม่ ตามคุณลักษณะที่ผู้พัฒนาอุปกรณ์จะแจ้งไว้ก่อนทำการดาวน์โหลด เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ให้เราทำการคลายไฟล์ออก หากได้ไฟล์ zip ให้อันซิป และย้ายไปในโฟลเดอร์ ที่ชื่อว่า libraries ซึ่งจะอยู่ภายในโฟลเดอร์ของ Arduino IDE หากไม่เคยสร้างไลบรารีมาก่อน จะต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วย้ายไปยังโฟลเดอร์นั้น ตัวอย่างไฟล์ดังภาพ โดยที่ชื่อโฟลเดอร์จะต้องไม่มีเครื่องหมายพิเศษ อนุญาตเฉพาะเครื่องหมาย underscore หรือขีดล่างเท่านั้น และควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ 3. หากดาวน์โหลดไลบรารีมาแล้ว หากมีคำว่าขีด master ต่อท้ายชื่อ ให้เราเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์โดยตัดขีด master ออก เช่น dht11 ขีด master ให้เรารีเนมเป็น dht11 ก่อน ถึงจะใช้งานได้ เนื่องจากมีกฎอยู่ว่าโฟลเดอร์ของไลบรารีต้องไม่มี ตัวอักขระขีดกลางนั่นเอง 4. ให้ทำการ Restart Arduino IDE เพราะ Arduino IDE จะค้นหาและแสดงไลบรารีเฉพาะตอนเปิดโปรแกรมใหม่เท่านั้น 5. หากทำการติดตั้งไลบรารีได้ถูกต้อง เมื่อไปที่ Sketch Import Library จะพบชื่อโฟลเดอร์ของไลบรารีที่เราสร้างขึ้น และเราจะสามารถใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ ได้ เมื่อทำการติดตั้ง dht11 library แล้ว ให้เขียนโปรแกรมต่อไปนี้ใน Sketch จะลองอธิบายโค้ดในส่วนที่สำคัญนะครับ ในบรรทัดที่เขียนว่า define dht pin ตามด้วยตัวเลข เป็นการกำหนดดิจิทัลพินที่เชื่อมต่อกับ dht11 อยู่ว่าเป็นหมายเลขอะไร ในที่นี้เราจะใช้พินหมายเลข 7 define dht type dht 11 เป็นการเลือกประเภทของเซนเซอร์ ซึ่งเซนเซอร์ dht จะมีอยู่หลายเบอร์ด้วยกัน อาจจะมีเบอร์ 11 เบอร์ 22 หรือเบอร์ 21 ให้เราเลือกใช้ตามที่เรามีอยู่ จะมีคำสั่งอ่านค่าความชื้น อ่านค่าอุณหภูมิเป็นแบบเซลเซียส อ่านค่าอุณหภูมิเป็นแบบองศาฟาเรนไฮต์ การอ่านค่าดัชนีความร้อน และชุดคำสั่ง serial.print ไว้สำหรับการพิมพ์ข้อความแสดงผลผ่านทาง serial monitor ซึ่งสามารถศึกษาได้จากเอกสารครับ จากนั้นให้เราทำการ verify และ comply เมื่อไม่พบข้อผิดพลาด ให้เราทำการอัปโหลด และให้เปิด serial monitor เพื่อดูผล เราก็จะได้ผลดังนี้ครับ เราจะเห็นว่า จะมีการแสดงผลค่าความชื้น และค่าอุณหภูมิ ทั้งองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์และค่าดัชนีความร้อน แสดงขึ้นมาทางซีเรียลมอนิเตอร์ เมื่อมีการแสดงผลแบบนี้แล้ว แสดงว่าเซ็นเซอร์ DHT11 ของเรานั้นทำงานได้ดี อย่างไม่มีข้อผิดพลาด